สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้เครื่องมือปรับแต่งตารางนะคะ การกำหนดสีพื้นให้กับตารางนะคะ หากผู้ใช้ต้องการกำหนดสีพื้นลงในตารางเองนะคะ ให้คลิกเลือกคลุม หรือคลิกเลือกส่วนประกอบของตารางนะคะ ที่ต้องการกำหนดสีนะคะ ซึ่งสามารถทำได้ดังนี้นะคะ คลิกแท็บดีไซน์นะคะใน Table Tool นะคะ คลิกเลือกคำสั่ง sanding นะคะ เพื่อที่จะเลือกสีที่เราต้องการเปลี่ยนนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือ sanding จะเป็นสีที่เราเลือกนะคะ ต่อไปนะคะการตีเส้นขอบตารางนะคะ เมื่อผู้ใช้สร้างตารางเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าหากผู้ใช้ต้องการตกแต่งตารางให้สวยงามเพิ่มเติมอีกนะคะ ให้คลิกเลือกคลุมหรือว่าเลือกตารางที่ต้องการกำหนดรูปแบบและสีสันของเส้นขอบของตารางนะคะ จากนั้นนะคะให้เราคลิกเลือกลักษณะ การตีเส้นขอบตารางนะคะ หรือเลือก border and shading นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถปรับตามความต้องการของเราได้เลยนะคะ แล้วก็คลิกโอเคค่ะ ต่อไปนะคะเป็นการจัดรูปแบบตารางนะคะหรือว่า table style นะคะ การใช้สไตล์เพื่อการจัดรูปแบบในตารางนะคะจะช่วยให้เราประหยัดเวลาตกแต่งรูปแบบด้วยตนเองนะคะ สไตล์ที่โปรแกรม Word เตรียมไว้ให้ผู้ใช้นั้นนะคะทำให้งานเอกสารนะคะมีความสวยงาม แบบมืออาชีพมากขึ้นด้วยนะคะ การจัดรูปแบบทำได้โดยการลากคลุมหรือว่าคลิกเลือกตารางนะคะที่เราต้องการใช้สไตล์จัดรูปแบบ ซึ่งสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. คลิกเลือกในส่วนของดีไซน์นะคะ แล้วก็คลิกเลือกในกลุ่มของ Table Style นะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกรูปแบบการตีเส้นตารางนะคะ ซึ่งจะมีชื่อกำหนดอยู่นะคะ ให้เราเลือกได้ตามความต้องการเลยนะคะจากผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะเป็นการใช้สไตล์แบบที่เราเลือกมานะคะ จะทำให้เทเบิลของเรานั้นมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ